สวัสดีค่ะทุกคนแพรรี่ค่ะกลับมาแล้วนะคะ สัปดาห์ที่แล้วหายไปนะคะ เพราะว่ายุ่งมากแล้วก็เรียนหนักมากค่ะเรียนหนักนี่คือเรียนเรื่องของประสบการณ์ของการตื่นรู้นะคะ ที่สุดของที่สุดเลยค่ะ วันนี้พอจะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะมาตอบคำถาม มาแชร์ประสบการณ์นั้นให้ฟังนะคะ จะบอกได้เลยว่าประสบการณ์ที่ที่ผ่านมา ตอนนี้ก็คือยังต้องมีการฝึกนะคะ แล้วก็เป็นอะไรที่โอ้ ที่สุดของแจ้นะคะยิ่งกว่าที่สุดของแจ้นะคะ ถ้าใครรู้จักเพลงนี้นะคะ เดี๋ยวมาตอบคำถามกันก่อนนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรายการนะคะทุกคน ส่วนเรื่องหนังสือนะคะสามารถสั่งได้ที่เอเชียบุ๊กนะคะ ไปติดต่อที่นั่นแล้วก็ หรือไม่ก็ร้านคินโนคุนิยะนะคะ เป็นร้านญี่ปุ่น เดี๋ยวนี้สามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะลองเข้าไปเช็คออนไลน์ ราคาแพริจัมดอลลาร์ไม่ได้ แต่ว่าถ้าราคาไทยอยู่ในช่วงประมาณ 6 หรือ 7 หรือ 800 ประมาณนี้นะไม่น่าจะเกิน 800 นะคะ ประมาณนี้นะคะน้องแมนนะคะถามเข้ามาบอกว่าการแลกติกนี่เวลาทำงานสำเร็จ หรือช่วยเราสำเร็จเนี่ยเขามีปลื้มบิติกันไหมคือในความบิติเนี่ยมัน มันเป็นเรื่องของทาง physical body นะ เพราะถ้าเกิดเขายังรัน physical body อารมณ์ต่าง ๆ เนี่ยเขาก็มีแต่ว่าเขาจะส่งไปในทางที่เป็นบวกมากกว่านะคะ อย่างอย่างี e ิ่งต่างๆ silent mental subnam เนี่ยเขาจะไม่ร้องไห้นะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ astral เราเรียกว่า astral plane emotional เราได้มาจาก astral plane ใช่ไหมคะ อย่างถ้าเกิด b ีอิงที่เขาไม่มีแอสโตร แอสโตรอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ การที่ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนะ มันเป็นความแต่ว่ามันเป็นความนิ่ง ความดีใจ ความสงบสุขมากกว่า ความสุขอย่างนั้นมากกว่านะคะ การเข้ามาสัมผัสมาก่อน มาแตะอันนี้ได้ ร้องไห้ ถ้าร้องไห้ด้วยความดีใจอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่แบบชาวโลกนะ คือ ชาวโลกนี่ก็คือเราจะอิโมชันแนลกันมากใช่ไหมจะทุกข์จะสุขจะเศร้าเนี่ยบางทีเราไปจินตนาการว่าเขาต้องเป็นแบบเราแบบเราอะนะคะคุณนนท์สโลไลฟ์นะคะ เขียนมาถามว่า มีคนติดอยู่ในปี 2027 ทีนี้ไม่รู้ว่าไปติดมาจากไหนนะคะ ระวังให้ดีนะคะ เวลาเราไปดูอะไรจากสื่อทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆ เนี่ย ถ้าเกิดอะไรที่เป็นพลังงานลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแพลรี่ขอแนะนำว่าอย่าไปอะไรเลยนะคะ มันจะติดกันไปเนาะ ไม่ไม่มีประโยชน์ เดี๋ยววันนี้แพลรี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวประสบการณ์อะไรต่างๆ การทำงานของแอดมาพลังงานต่างๆเนี่ยทำงานยังไงนะคะ น้องแมนถามว่า เมื่อกี้ฝันว่า โดนพาขึ้นยานไปครับ แล้วเหมือนไปแล้วเหมือนไปอ่านกฎของผู้บัญชาการ ทีนี้มันไม่ไหวครับรู้สึกปวดหัวเวียนหัวเหมือนจะตายทรมานมาก ๆ ตอนนั้นคิดว่าคงจะตายแล้ว แล้วก็ตื่นมาครับ อยากถามว่าใช่ค่ะพอเรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆ ที่เป็นความกลัวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนั่นก็หมายความว่าอิ p l พลนทำงาน เดี๋ยวก่อนเข้าสู่รายการขออนุญาต พูดถึงของ Touchstone ก่อนนะคะทัชโตทัชโตนะคะสองตัวนะคะก็คือตัว Pure Body Extra กับ Pure Body นะคะ เป็นตัวช่วย Detox แล้วก็ตัว Green Juice Energy นะคะ ตัวนี้ก็คือเป็นพืชผักออร์แกนิกทั้งหมดนะคะเป็นสีส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวนะ มันช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยในเรื่องของ Detox นะคะ ช่วยในเรื่องของ Energize นะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอะไรกัน digestive support นะคะ เรื่องของระบบย่อยอาหาร ช่วงนี้ถ้าใครสนใจนะคะแพรลี่จะลดออ่ลดราคาให้ 20%นะคะ บวกค่าส่งนะคะติดต่อทางไลน์ของแพรลี่เข้ามาได้ หรือว่าถ้าเกิดใครต้องการส่วนลดมากกว่านั้นนะคะก็มาเขียนขอลิงก์ได้ที่แพรลี่นะคะแล้วแพรลี่จะให้ลิงก์เราเรียกว่าเราไปสมัครเป็น affiliate นะคะ แล้วก็แพรลี่จะให้อ่ กิฟต์คาร์ด โค้ดเนี่ยนะคะไปลดเพิ่มอีก 50 เหรียญนนะคะนนี้ซึ่งแพรรี่ถือว่าคุ้มนะคะ แล้วใครที่สมัคร แบบ Affiliate เนี่ยนะคะ ก็สามารถจะเอาลิงก์เนี่ยไปส่งต่อสินค้าอของดีๆให้กับคนอื่นได้แล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยนะคะ Affiliate ลิงก์เนี่ยไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเลยนะคะ เพียงแต่ไปสมัครนะคะ แล้วก็หรือว่าจะเข้าไปที่ลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะคะก็จะมี ลิงก์ที่สามารถจะเข้าไปติดต่อคนนั้นคนนี้ที่ที่ทำธุรกิจอยู่นี้นะคะกับบริษัททัชโ o n e เนี่ยนะคะ ที่แพรรี่รู้จักดีเข้าไปได้ทุกคนเลยค่ะทุกคนน่ารักมากและพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษานะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะทีนี้แพรี่คิดว่าสำหรับคนที่ย้อมสีผมบ่อยๆนะ แพรี่ก็เป็นคนหนึ่งนะย้อมสีผมบ่อยๆนะคะย้อมปิดงอกนะ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยดีท็อกซ์ได้ดีนะคะ เพราะในในยาในยาย้อมผมเนี่ย คือถ้าถึงแม้เราเลือกเป็นออร์แกนิกเนี่ย บางทีมันแต่มันก็มีน้ำยาอะไรอยู่ แพรี่ก็ไม่ค่อยชวนนะว่ามันจะออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า ตัวนี้แพรี่ว่าน่าจะช่วยเป็นการที่ดึงเอาพวกสารเคมีต่างๆออกมาได้เช่นกันนะคะ เอาละค่ะ เดี๋ยววันนี้นะแพรี่ก็คือจะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์อะไรให้ฟังกันนะคะ แพาริจะพยายามเรียบเรียงแล้วก็พยายามจะพูดให้ฟังเข้าใจได้ง่ายนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟังแล้วมันจะงงๆหรือเปล่าแต่ว่าลองฟังกันดูนะคะ ถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆสักหลาย ๆ ครั้ง แต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังรายละเอียดกันนะคะ แพรี่ขออนุญาตส่งหิวให้ทุกคนก่อนนะคะหิว Mm. การส่งฮิวนะคะสำหรับ benefits for all life นะคะ ทีนี้วิดีโอนี้ไม่รู้แปลแพรลี่ก็ยังงง ๆ อยู่เหมือนกันนะว่าจะพูดจะอธิบายให้ฟังยังไงทุกคนอาจจะฟังแล้วจะเออคลิกคลิกนะคะ ทีนี้อย่างที่บอกนะอย่างบอกว่าอย่างที่แพรี่เคยบอกว่า I understand อย่างฉันเข้าใจกับ I know เนี่ยมัน different นะคะ I know เนี่ยก็คือว่ารู้จากประสบการณ์เนี่ยมันจะต่างกับ I understand นะคะเริ่มต้นถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามรายการของแพรรี่นะคะคนที่มา ช่วงหลังๆที่เข้ามาฟังรายการของแพรรี่นะคะ แพรรี่ก็แนะนำนะคะให้ไปฟังวิดีโอกำเนิดโลกกำเนิดเรานะคะ แล้วถ้ามีเวลาให้ไล่ตามดูวิดีโอของแพรรี่นะคะ เพราะมันจะเป็นการช่วย ช่วยสร้างฐานให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะ อันนี้ทุกอย่างที่แพรรี่พูดมันเป็นประสบการณ์ตรง แล้วก็คือเป็นประสบการณ์จริงของแพรรี่ทั้งหมดนะคะสำหรับคนที่เข้ามาสู่เส้นทางของการตื่นรู้แพรรี่ก็แนะนำว่า เส้นทางนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่ใช่มากๆนะคะ แต่ว่าในการเดินสู่เส้นทางนี้ แต่ละคนก็จะมีประสบการณ์เฉพาะของตนเองนะคะ ว่าแต่ละคนมีเรื่องราวทำอะไรไว้บ้างนะคะ ตั้งแต่นู่นตั้งแต่ เรามีประวัติศาสตร์สร้าง lower world กันมานะคะ ทีนี้แพรที่จะขอเริ่มแบบนี้นะคะว่า ในเริ่มต้นเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันกับซอสใช่ไหมคะอยู่ที่อยู่ที่ Upper World นะพูดแบบนั้นนะคะ แล้วก็หลังจากพอเราพวกเราอยู่ด้วยกันมาเราก็จะเป็นทุกคนเนี่ยเป็นผู้ร่วมสร้าง เป็น co-creator ใช่ไหมเราก็คือเป็นอัตมาลอยอยู่รอบๆซอสเนี่ยก็คืออยู่เหมือนกาแล็กซี่กันตรงนั้นนะคะอยู่กันเป็น t r i l l i o n เลยนะคะอยู่กันเยอะแยะมากมายนะคะ แล้ว being ต่างๆ เนี่ยที่เป็นอัตมาเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะไม่ได้ ทั้งหมดเนี่ยแอดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เป็นซอสโคเกอร์เตอร์ที่ลอยอยู่กับซอสด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้มามีประสบการณ์กันที่ lower worlds กันทุกทุกทุกทุกแอดมานะมันก็จะมีบางส่วนที่มาก่อน แล้วก็จะมีรุ่นอื่นเนี่ยจะตามมาทีหลังอะไรประมาณแบบนี้นะคะทีนี้ในตอนที่เรามีการสร้างสรรค์ lower worlds กันเนี่ยนะคะาเราก็ก็รู้ว่ามันจะมีวอยกันอยู่ใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าดินแดนของนิพพานเนี่ยเป็นวอยกันอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นอทอริกเพลนอ่า mental plane causal plane แล้วก็ astral plane แล้วก็ตามด้วย physical plane ใช่ไหมคะ ทีนี้ในการสร้างเพลนต่างๆ ในการสร้าง lower world เราจะไล่สร้างลงมาตั้งแต่เป็น etheric plane นะคะ แล้วก็คือ mental plane causal plane แล้วก็ astral plane แล้วก็ตามมาที่ physical plane ทีนี้เราทุกคน as a m a เนี่ยนะคะ เราก็จะมีประสบการณ์กันมาก็ตั้งแต่ที่ lower คือเราอยู่ด้วยกันกับซอสมาประสบการณ์ของเราเริ่มตั้งแต่อยู่ด้วยกันกับซอสนั่นแหละคะมันกี่ มันกี่มันกี่ปีเนี่ยมันนับไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันไม่มี มันไม่มีเรื่องของระยะทางและการเวลาที่ upper world นะแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่โลกของเราเราจะใช้เรื่องของระยะทางและการเวลาเป็นการนับใช่ไหมคะทีนี้พอเรามาสร้างกันที่ interior plane เราก็สร้างสรรค์กันมาเรื่อยๆ แล้วก็มีประสบการณ์กันมาเรื่อยๆอย่าลืมว่าเราทุกคนคือ source พอเราทุกคนพอเรา being ต่างๆเนี่ยมาอยู่กันที่ lower worlds เนี่ยเราต่างก็สร้างสรรค์ใช่ไหม co-create สร้างนู่นสร้างนี่สร้างสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์ ประโยชน์ของทุกสรรพสิ่งบ้างแต่ก็มีก็คือมีหลาย ๆ คนก็คือได้สร้างสารรค์ไปในสิ่งที่เป็นการทำลายล้างหรือว่า destructive เนี่ยนะคะเกิดขึ้น ทีนี้ในการสร้างสารรค์อะไรที่มันเป็น destructive เนี่ยที่เป็นเรื่องของการทำลายล้างเนี่ยมันก็คือเป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งถามว่าถูกผิดไหม มันก็ไม่มีถูกมันไม่มีผิดฉะนั้นแล้ว จุดประสงค์ของการมี dual dual energy นะคะ หรือพลังงานสองทางหรือเรียกว่าพลังงานกรรมเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นพลังงานของการลงโทษ แต่เป็นพลังงานที่จะทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่คุณทำอะไรไว้คุณจะต้องได้รับกลับคืนมานั่นเองนะคะ อันนี้ขอให้เราเข้าใจไปในในทิศทางเดียวกัน ทีนี้เวลาเรามีประสบการณ์กันต่างๆในเพลงต่างๆนะเอาถ้าเกิดแพรรี่พูดถึงอ่าฟิสิกอลเพลงก็ได้นะเพลงอื่นบางทีเราเรามันจะไปจำตรงนั้นมันจดจำยากนิดนึงนะคะ ทีนี้พอเรามาพูดถึงฟิสิกอลเพลงนะเราถ้าเกิดว่าเราได้ทำ อะไรผิดพลาดเอาไว้เนี่ยนะคะในการ manifest ในการสร้างสรรค์ของเราเนี่ยพอเราทำอะไรผิดพลาดเอาไว้เนี่ยทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่เก็บอยู่ในหยดน้ำนะคะที่อยู่ที่แอดมานะคะแอดมานี้นะคะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นตัวตนของเราทั้งหมดตั้งแต่ที่ upper world นะคะลงมาที่ lower world จะจะกี่เพลนกี่เพลนประสบการณ์ต่างๆ ก็คือจะถูกเก็บไว้ที่หยดน้ำนะคะ ทีนี้ไอ้สิ่งต่างๆที่เราทำผิดพลาดอะไรขึ้นมาไว้เนี่ยนะคะ แล้วก็อย่าลืมว่าเวลาที่เรามาอยู่ พอเราทำผิดพลาดอะไรเอาไว้เนี่ย คือไทยแรนเนี่ยเขาจะรู้ เขาคือมันก็เหมือนกับว่าการสื่อสารเขาเรียกว่าเทเลพาธีระหว่างแอดมากแอดมามีการสื่อสารอะ คือแพทได้ใช้คำว่าคุยกันภาษาไทย เราเรียกว่าการสื่อกันทางจิตใช่ไหมคะ มันจะมีอะไร มันจะมีการสื่อสาร มันจะเป็น มันก็เหมือนจะรู้ว่าว่าพลังงานของแต่ละแอดมานี่อะไรเป็นยังไงใช่ไหมคะ ทีนี้อย่างไทยแรนเซงเนี่ยเวลาที่เขาจับใครมาเนี่ยนะคะจับใครมาเนี่ยเขาก็เหมือนเขาก็รู้เหมือนกันว่าคนคนนี้เคยทำอะไรไว้บ้างเนี่ยนะคะในประในประวัติศาสตร์ชาติของแอดมาอะไรประมาณแบบนี้ทำอะไรผิดบ้าง คนที่เอาแพรี่พูดอย่างนี้นะ ว่าคนที่มาติดกับบนโลกเนี่ยนะคะ ชีวิตแพรี่ก็ว่ามหากาบมันทั้งนั้นนะ มหากาบที่นี้ก็คือคงทำอะไรกันมาไว้เยอะเหมือนกันนะ แล้วก็เอาตัวเองไปติดกับกรรมอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะคะทำให้เรามาทรัพติดกับดักอยู่ที่โลกของเรานะ แต่แพรี่ว่ามหากาบจริงๆนะคนติดอยู่บนโลกเนี่ย เราติดเราติดกันมาแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรยังไง ตายแล้วไปไหนอะไรยังไงนะมันเกิดจากผลของการกระทำของตัวเองทั้งหมด ทีนี้แพดดี้ก็จะบอกอีกว่าในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะแพดดี้ก็จะบอกเล่าให้ฟังว่า ถ้าเกิดว่าคือแพดดี้จะบอกว่าเราไม่ต้องไปโทษใครหรอกนะเราพูดถึงเรื่องกรรมใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราคนบนโลกเราจะบอกว่าเอาของคนนั้นทำเรา เราก็เอาคืน มันเป็นกรรมของเราหน้าอะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงเรื่องกรรมนะเริ่มต้นเลยแพทย์ว่าไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นให้โทษตัวเองจริงๆเลย ให้โทษตัวเอง คือถ้าเกิดจะย้อนกับถ้าจะย้อนไปกี่ต้นกำเนิดนะให้โทษตัวเองหมดเลย อันนี้คือได้จากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ของตัวเอง เพราะว่าตัวเองไปช่วยในการสร้างสรรค์ตัวเองไปทำอะไรไว้ในการสร้างสรรค์อาจจะไปทำผิดทำทำอะไรไม่ดีไว้ก็แล้วแต่ มันเกิดจากการสร้างสรรค์ของพวกเราเองทุกคน ทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในบนโลกเนี่ยเราก็คือเราจะถูกการศึกษาแล้วก็ความรู้อะไรต่างๆของเรา เราจะถูกเก็บถูก มันเหมือนกับว่าถูกลิมิตถูกจำกัดไว้ อยู่เฉพาะเป็นความรู้ทางโลกใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอความรู้ที่เหนือโลกขึ้นไปบนโลกของเราอ่ะมันจะไม่มีการเรียนการสอนกันฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ เราก็จะรู้กันอยู่แต่ว่าเฮ้ยพวกเรามีกันและกันอยู่บนโลกนี้เท่านั้นดาวอื่นโลกอื่นกฎจักรวาลอื่นอะไรเป็นยังไง พวกเราจะลืมมันไปหมดเลยเนี่ยนะคะ เพราะว่าด้วยเรื่องของอินแพลนที่ติดพวกเรามา พอแพรรีพูดแบบนี้ทุกคนก็บอกว่าอ้าวงั้นการที่เรามาติดกับอยู่บนโลกนี้เราก็ต้องกลับไปโทษไทยแรนสิทีเนี้ย มันนอกมันมากไปกว่านั้นเยอะนะคะ ทุกคน เราไม่ต้องไปโทษไทยแลนด์การที่ไทยแลนด์จับเรามาเนี่ยเพราะว่าเราเองเนี่ยนะคะ เราทำอะไรไว้เนี่ยด้วยตัวของเราเอง ทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอทำให้ไทยแลนด์จับตัวมาได้นะคะอันนี้แพรรี่จะจริงๆ แล้วไม่ค่อยอยากยกตัวอย่างตัวเองให้ฟังนะแต่แบบยกก็แบบกว้างๆแล้วไม่ต้องลงเลยเพราะนั่นคือประสบการณ์ของแพรรี่นะคะ อย่างก่อนที่แพรรี่จะมาจะมาอยู่บนโลกเนี่ยก่อนที่แพรรี่จะมามีชีวิตเป็นแพรรี่ตอนนี้ ก่อนที่แพรรี่จะเป็นพรีเอเดียนซึ่งทุกคนจะจะเข้าใจว่าที่ติดตามแพรรี่มา ก็แพรรี่ก็จะบอกว่าแพรรี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดาวลูกไก่ใช่ไหมคะที่พรีเอดีนะคะ แล้วก่อนหน้าที่แพรรี่จะอยู่ที่เลมูเรีย ก่อนหน้าที่แพรรี่จะเป็นผู้หญิงอยู่ที่เลมูเรียเนี่ยนะคะ ก่อนหน้านั้นไปอีกเนี่ยแพรรี่ก็ไปอยู่ที่ดาวดาวหนึ่งก็คือดาวมาเด็กนะคะแล้วแพรรี่ก็ได้ทำอะไรเอาไว้ที่ดาวนั้นเนี่ยนะคะดังนั้นคือประสบการณ์ของแพรรี่ได้ทำความผิดพลาดได้ทำอะไรเอาไว้ ทีนี้ในความผิดตรงนั้นน่ะสังเกตไหมคนเราเวลาเรากลัวอะไรอะ่ะเราจะไม่อยากพูดถึงมัน เราจะอยากเก็บมันไว้อะเราจะเราไม่อยากให้ใครมาสะกิดความผิดนั้นกับเราอะไรประมาณแบบนั้นเหมือนกันค่ะ ตัวตนของเราที่แท้จริงนะ พูดถึงแอดมาเนี่ยเราทำอะไรเอาไว้เนี่ยทั้งหมดประสบการณ์มันอยู่ที่ในหยดน้ำของเราใช่ไหมมันอาจจะพอเราไปทำอะไรผิดเอาไว้มันเหมือนกับเราเก็บเราเราไม่อยากไปพูดถึง เราอยากจะลืมอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านั้นเอาไว้นั่นเองนะคะ ทีนี้ไอ้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้เนี่ยนะคะ ไทยแลนด์ต่างๆมันเหมือนกับเขาก็คือเขาก็จับได้เขาเขาก็รู้ของเขาอะนะคะ มันคือเวลาเขาเทคโนโลยีเขาสูงกว่าเราเขาก็จะรู้อ่านรู้ได้ เหมือนมาสเตอร์ต่างๆ เขาก็รู้ว่า เฮ้ยคนคนนี้เคยทำอะไรไว้อะไรไว้อย่างเงี้ยนะคะ แล้วทีนี้ก็คือว่ามันมีเปิดโอกาสให้ไทยแลนด์มาจับเอาไว้ เพราะเราไปเกิดความอ่อนแอ หรืออะไรเข้าไปเนี่ยนะคะ ในความคิดของเราในความผิดของเราเนี่ยนะคะ มันก็เลยมี ติดเราก็เลยถูกจับแล้วก็ติดถูกติดอิมแพลนเอาไว้นั่นเองนะคะ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะนี่ก็จะบอกว่ามันก็เกิดขึ้นไปแล้ว มันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะคะ ก็เราไป เราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรตรงนั้นได้ หน้าที่ของเราทุกคนก็คือว่าเราเริ่มที่จะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการการ manifest นะคะว่าเราจะช่วยสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกสรรพสิ่งนั้นยังไง นั่นเองนะคะอ้อก่อนที่แพรี่จะพูดต่อไปอก่อนหน้านี้ก่อนหน้า มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ คือก็คือว่าแพรรี่ได้มีการไลฟ์ แต่ว่าเป็นกลุ่มเฉพาะนิดนึงนะคะ กลุ่มไลฟ์ก็คือแพรรี่จะพูดถึงในเรื่องของการ manifestation แต่ในการ manifestation ในในกลุ่มไลฟ์ที่แพรรี่พูดครั้งนั้นเนี่ยนะคะแพรรี่ก็คือจะพูดในเรื่องของโอเคมันจะมีเรื่องของทัชสโตนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ว่ามันจะมีเนื้อหาที่ทุกคนสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะ จะเข้าไปฟังเนี่ยนะคะ แพรรี่แนะนำว่าให้เข้าไปขอแอดเข้ามานะคะที่กลุ่ม ที่กลุ่ม manifestation with Perry นะคะ ที่กลุ่มใน Facebook นะคะ ให้เซิร์ชหาคำว่า manifestation with Perry ที่จะเป็นรูปของดอกทานตะวันนะคะ ถ้าเกิดใครสนใจจะเข้าไปฟังก็คือเข้าไปฟังได้ Perry ไม่ได้ลงเอา YouTube นะ ไม่ได้เอาลง YouTube นะคะ แต่ว่าเข้าไปฟังได้เพื่อเป็นพื้นฐาน ให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยการ manifest เนี่ย มันจะดียังไง มันจะช่วยเราได้ยังไงนะคะ ทีนี้เรากลับมาต่อถึงเรื่องราวของ เรื่องราวของอ พอเราถูกอิมแพลนถูกอะไรไว้เนี่ยนะคะพอเราได้มีเรื่องของการตื่นรู้อะไรเข้ามาเกี่ยวเข้ามาเนี่ยนะคะ มัน อืมมันอธิบายยากมากเลยแพลนี่ไม่รู้จะตั้งต้นอธิบายยังไงนะคะ ก็คือว่าพอเราพอเราเริ่มมีการตื่นรู้คือแอดมากแอดมาเนี่ยทุกคนรู้จักกันนะแพทที่บอกว่าอย่างนี้นะคะ ทุกคนรู้จักกัน พอ พอเรามีการตื่นรู้ว่าเราเราจะเซนซิทีฟกับพลังงานมากขึ้น เราจะรู้มากขึ้น เวลาเราตื่นรู้เราตื่นรู้ที่แอดมานะเราไม่ได้ตื่นรู้ที่บอดี้นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครใครได้ดูติดตามรายการมาเรื่อยๆก็คือจะเข้าใจว่าบอดี้นี้ก็คือถูกรันโดยแอดมานะคะตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นคนรันบอดี้นี้นะ ให้มีประสบการณ์ต่าง ๆ ทีนี้พูดไม่ออกพูดไม่ถูกจริงอธิบายไงเพราะว่า มันก็เหมือนกับว่า สิ่งต่าง ๆ เนี่ย มันจะเกิดขึ้นทางโลกของพลังงานก่อนนะ ก่อนที่มันจะมาปรากฏเป็นโลกทางกายภาพ ซึ่ง โอเค อันนี้อันนี้แพรี่จะกลับมายังโลกปัจจุบันนะคะ ที่มาทางกายภาพก่อนนะ ก็คือแพรี่จะเล่าให้ฟังว่า สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในชีวิตของเราอะมันจะเกิดจากการ manifest ของเราเกิดจากการคิดของเรานะคะ ทีนี้การคิดอะไรต่างๆก็คืออยู่ที่แอดมาตัวตนของเรานั่นแหละเป็นคนคิด เราคิดว่าสมองเรานี่เป็นคนคิดเรื่องราวต่าง ๆ ใช่ไหมเราเป็นคนคิดว่าสมองของเราเป็นคนทำงานที่เราคิดอะไรต่างๆ ไม่ใช่เลย สิ่งที่เราคิดอะไรต่างๆ เกิดจากแอดมาของเราทั้งนั้นนะคะ การคิดอะไรต่างๆ อยู่ที่แอดมาตัวตนที่แท้จริงของเราทั้งหมดเลยนะคะ ทีนี้เวลาที่เราคิดอะไรเป็นลบอะไรต่างๆ เนี่ย มันก็คือจะมีเรื่องของอิมแพลนเนี่ยเข้ามาพอเรามีความคิดอะไรที่เป็นลบปุ๊บเนี่ยอิมแพลนเนี่ยจะมีการทำงานแอคทีเวตนะคะ มีการดึงพลังงานเข้ามา เพราะพลังงานที่อยู่รอบๆแอดมาของเราเนี่ยนะคะ ก็คือเป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของพระเจ้า เช่นกัน ก็คือ toroidal energy หรือว่า zero point energy หรือจะเรียกว่าเป็นควอนตัมฟิ วันก็ได้นะคะพลังงานของพระเจ้าคืออะไรพลังงานของพระเจ้าคือแสงสีขาวประกายทองที่เวลาเราออกเจอร์นี่กันก็คืออยู่ในทั่วจักรวาลเลยเป็นที่ซัพพอร์ตจักรวาลทั้งหมดเนี่ยนะคะ ทีนี้แอดมาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นพลังงานของพระเจ้าทอร t o r n เอเนอร์จีเนี่ย รอบๆพลังงานเราอยู่ที่รอบๆแอดมาของเราอยู่เนี่ยนะคะทีนี้เวลาเราคิดอะไรก็แล้วแต่พลังงานก็คือจะอยู่รอบๆตรงนี้ด้วยเช่นกัน ก็คือ มันจะเป็นพลังงานที่ช่วยในการสร้างสรรค์แล้วก็คือมันเหมือนกับสะสมบันทึกไว้อะไรด้วยเช่นกันนะคะออทีนี้พอสิ่งที่เราพอสิ่งที่เราคิดอะไรต่างๆะอธิบายยังไงเอาเป็นว่าในบอดี้นี้เองเนี่ยนะคะเราก็จะมี ก่อนที่เราจะมีบอดี้นี้บอดี้นี้เกิดจากเกิดจากพลังงานถูกไหมฮะจักระต่างๆก็คือแหล่งพลังงานอัตมามีการ manifest ให้มีร่างกายต่าง ๆ นี้ขึ้นมานะคะจักระทั้ง 7 ก็คือเป็นแหล่งเป็นต้นกำเนิดของพลังงาน ก่อนที่จะมีร่างกายที่เป็นกายเนื้อขึ้นมา ซึ่งจักระต่างๆแล้วก็คือเป็นต่อม มีต่อมที่ใช้สร้างในการพวกประสาททั้งหลายเส้นประสาททั้งหลายประสาทสัมผัสอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะ ซึ่งประสาททำประสาทสัมผัสทั้งหลายเนี่ยก็คือจะมีจะทำให้เรามีบันทึกต่างๆอ่ะเวลาเราโกรธเราเราแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกไปยังไงโอเค เรามีการหลดพลังงานจากแอสโตรมาก็จริงนะคะ แต่ว่ามันจะมีบันทึกต่างๆในสมองของเราก็จะมีเส้นประสาทเยอะใช่ไหมตามต่อมต่างๆเนี่ยก็จะมีประสาทต่างๆแน้วรันอยู่อารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆ มันจะถูกสตอร์อยู่ในร่างกายเราถูกเก็บอยู่ในตามต่อมตามเส้นประสาทอะไรในร่างกายของเราเนี่ยนะคะ ทีนี้พอเราพูดถึงในเรื่องของการตื่นรู้พอมามีการเรื่องของการ activate อพอริพอคนคนนี้เริ่มมีการตื่นรู้ขึ้นเนี่ยนะคะ ระบบ implant มันก็จะทำงานระบบ implant ทำงานก็คือจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทในร่างกายระระบบประสาทและกล้ามเนื้อในร่างกาย แล้วก็คือจะมีความเจ็บปวด จะมีอะไรอย่างเงี้ยที่แพนนี่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะ ทีนี้ที่แพนนี่ตรงนี้คือแพนนี่คิดว่าทุกคนจะต้องเข้าใจเป็น มันพื้นฐานเดียวพื้นฐานเดียวกันก่อนนะคะ ทีนี้แพรรี่จะมาพูดต่อให้ฟังว่าอย่างสิ่งต่างๆ เนี่ยนะคะเวลาเรา manifest เวลาเราคิดอะไรขึ้นมานะจริงๆ แล้วมันมีการสำเร็จขึ้นไปแล้วทางด้านพลังงานแอดมากับแอดมามันมีการทำงานสำเร็จไปแล้ว แล้วมันมาปรากฏเป็นกายภาพเนี่ยมันจะปรปรากฏตามมาที่หลัง อย่างยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเวลาที่แพรรี่สมว่าเราเกิด เราเกิดภาวะอะไรขึ้นมาอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะบางคนจะแต่ละคนจะมีวิธีการที่มันจะมีเขาเรียกอะไรคะ body react ไปกับสถานการณ์นั้นอะโดยที่อาจจะรู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้างอายกตัวอย่างให้ฟัง อย่างบางครั้งเนี่ยแพที่จะเกิดในแพที่จะเป็นคนชอบเล่นเกมเนี่ยนะคะมันเวลามันติดหรือมันมีปัญหาอะไรเราจะเล่นเกมโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วมีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งทำให้มันจับอารมณ์นี้ได้ก็คือว่าจู่ๆวัน จู่ๆมันเกิดอยาก เล่นเกมนึกออกไหมฮะโดยที่เราไม่รู้ทำไมเราอยากเล่นเกมเนี่ย แต่รู้สึกว่าเราอยากเล่นเกมเราก็ไปเล่น พอเล่นเกมไปได้สักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะ เฮ้ยเรารู้สึกระว่าบอกไม่ว่างใช่ไหม มันเป็นมันเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยนะคะ พอเล่นเกมไปได้สักพักหนึ่งเนี่ย เราก็รู้แล้วว่า เอ้ยไม่ใช่ละ เพราะว่ามันมีการ manifest มันมีการ manifest เกิดขึ้นในโลกของพลังงาน ในโลกของอัตมา และการ manifest ตรงนั้นนะมันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและมันสำเร็จไปแล้ว แล้วมันก็มา manifest ต่อในโลกทางกายภาพ อันเนี้ย ทุกคนพอจะเข้าใจนะอ่ะถ้าพูดอย่างพูดอย่างง่าย ๆ ให้ฟังอีกกรณีหนึ่งนะคะ สมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรา อันนี้คือจะยกตัวอย่างที่มันเป็นอะไรอาจจะฟังไปดูทางลบนิดนึงนะคะ ก็ฟังเอาไว้ อย่างเช่นวันนี้เรารู้สึกว่าเราออกจากบ้านเนี่ยเราจะต้องเจออุบัติเหตุแน่เลย ทุกคนจะมีอารมณ์ความรู้สึกนะ มันเหมือนมีลางสังหรณ์บอกว่ามันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรประมาณแบบนี้ เพราะในทางพลังงานนะมันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว แล้วมันก็คือมีการ สำเร็จทางพลังงานแล้วมันมาปรากฏ manifest ต่อทางทางฟิสิกอลของเรานะทำให้เราได้มีประสบการณ์ทางฟิสิกอลบอดี้กันต่อนั่นเองนะคะ เมื่อเมื่อหลายไอเหตุการณ์แบบนี้แพรรี่คิดว่าทุกคนเนี่ยนะคะ ก็คือน่าจะมีประสบการณ์นะคะทีนี้อันนี้เข้าใจนะว่ามันมีการ manifest เกิดขึ้น ทีนี้เราจะหลีกเลี่ยงการ manifest ของคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมคะทีนี้ เนี่ยมันพูดยาก ทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของการตื่นรู้นะ ตัดมาเรื่องนี้เลยแล้วกันนะคะ พอในเรื่องของการตื่นรู้จริงๆ แล้วเราทุกคนนะรู้จักกันนะ ในเรื่องของทางแอดมาที่เรามาเจอกันในรายการของแพรรี่เนี่ย คือเวลาเราหลับกลางคืนเราฝันกันเราไปเจอกันเรารู้จักกันเราอะไรกัน แต่พอเรามาตื่นขึ้นมาเอ้ย เราจำกันไม่ได้เลย ทำไมทุกคนมาเจอแพรรี่ทำไมทุกคนมาตามหาแล้วมาเจอแพรรี่ เพราะว่ามันได้มาเจอกันก่อน ทางในฝันนะคะ ทางพลังงานเราเจอกันมาแล้ว แล้วก็คือมาตาม มันเป็นการ manifest ทางพลังงานเสร็จแล้วก็คือตามมาเจอกันทาง physical body นะคะ ทีนี้แพนี่จะมาพูดถึงต่อในเรื่องของการตื่นรู้และเรื่องของกรรม ว่ามันทำงานยังไงนะคะ พอเราพอเรามีพอเราเริ่มมีการตื่นรู้เนี่ยนะคะอินแพลนนะมันมีการทำงานใช่ไหมอินแพลนมันมีการทำงานกรรมที่เราเรียกว่ากรรมต่างๆ มันก็เหมือนกับเราเราจะเริ่มรู้เราจะ มันเหมือนกับว่าเอาพูดง่ายๆ เหมือนคนที่รู้ยกอาชีพสมมติอาชีพหมอเนี่ยนะคะ อาชีพหมอเนี่ยเขาจะหมอเนี่ยก็คือจะรู้เรื่องราวของ สมมติว่าเชื้อโรค แบคทีเรียอ่ะ หมอรู้ว่าถ้าเรากินอาหารชนิดหนึ่งไปนะคะแล้วก็ทิ้งสมมติอาหารนี่มันถูกทิ้งทิ้งไว้สักกี่ชั่วโมงเลยเงี้ย หมอเองพาริก็เข้าใจว่าน่าจะเข้าใจ น่าจะรู้นะ นี่เดาเอานะคะ ว่า พอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งอาหารตรงเนี้ยมันจะก่อให้เกิดแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะ อันนั้นนะคือการรู้ อย่างคนที่ไม่รู้เลยอ่ะ หมอก็คือเลือกที่จะไม่กินอาหารชิ้นนี้ถูกไหมคะ แต่คนที่ไม่ได้เรียนหมอหรือคนที่ไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่ได้สนใจกับเรื่องแบบเนี้ย อาสมมติอาหารเนี่ยทิ้งไว้สองชั่วโมงหมอบอกว่าหมอจะไม่กินลวอาหารเนี่ยเพราะมันจะมีแบคทีเรียมันมีเชื้อโรคอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมส่วนถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เออสองชั่วโมงไม่เห็นเป็นไรเลยอาหารก็ยังดูสภาพเดิม เราก็จะเราก็จะไปกินอาหารนั้น อันนี้คือแพทรี่กำลังเปรียบเทียบให้เห็นในเรื่องของ พอเราเริ่มมีการตื่นรู้รายละเอียดต่างๆ ในชีวิตอ่ะมันจะเข้ามาหาเรานึกออกไหมฮะเราจะรู้อะไรมากขึ้นมากขึ้น อันนี้คือความต่างระหว่างคนที่เริ่มตื่นรู้กับยังไม่รู้นะคะ ทีนี้พอมาถึงในเรื่องของประสบการณ์ อันนี้จะเข้าเรื่องมันก็ต้องเข้าตัวเองอยู่ดีนะไม่รู้จะเล่าไงจริงๆอ่าทีนี้อย่างอย่างแพรี่เนี่ยแพรี่เคยทำอะไรไว้เนี่ยนะคะในในก่อนที่จะมายังโลกเนี้ยที่ไม่ใช่เป็นพรีเดียนด้วยประมาณ5้าแสนกว่าปีก่อนเนี่ยแพรี่ก็คือทำเรื่องราวอะไรต่างๆ เอาไว้ ทีนี้พอเรามาเริ่มพอเรา พอเรารู้ว่าเราทำอะไรผิดเอาไว้เนี่ยนะคะในดาวนั้นนะความรู้สึกก็คือว่ารู้สึกผิดอย่างมากมายมหาศาลมันรู้สึกผิดแบบว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรอะไรประมาณแบบนี้นะคะ ทีนี้กว่าที่จะมารู้สึกผิดทางกายภาพอ่ะมันมีความรู้สึกผิดทางแอดมาอยู่แล้วทางตัวตนที่แท้จริงอยู่แล้ว อันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้ มันเหมือนกันนะพอเราเริ่มรู้ว่าอาหารชนิดนี้มันมีเชื้อโรคมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือว่าเราก็คือจะไม่กินแล้วคือเราก็คือเราจะเลี่ยงถูกไหมคะแต่ทีนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของการตื่นรู้เนี่ยนะคะทุกอย่างเกิดเกิดขึ้นทางพลังงานก่อน อย่างพอแพรรี่เนี่ยแพรรี่รู้ว่าโอเคแพรรี่เคยทำอะไรตรงนั้นไว้เหมือนกับว่าความรู้เราก็คือจะกว้างขึ้นถูกไหมฮะก็คือจะมากขึ้น เรารู้ว่าเราทำอะไรผิดเอาไว้ ทีนี้เวลาเราเวลาที่เราออกไปมีประสบการณ์ข้างนอก เวลาที่เราออกไปเจอคนหรือไปอะไรประมาณแบบเนี้ยไปอยู่ในสิ่งที่เป็นเป็นที่ที่สาธารณะอะไรประมาณแบบเนี้ยแอดมากับแอดมาจะมีการสื่อสารกันจะมีการคุยกันตลอดเวลานะคะแต่บอดี้เนี้ยบอดี้เนี้ยจะไม่รู้เรื่องจะจะ บอดี้เนี่ยจะรู้ทีหลังมีการแสดงออกทีหลังนะคะ ทีนี้เวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ย คือแอดมากแอดมากคือมันเหมือนกับว่า เฮ้ย เราเคยทำคนนั้นคนนี้คนนู้นเอาไว้ คนนั้นคนนี้เคยไม่ชอบอะไรเอาไว้ นี่คือเรา นี่คือเป็นเรื่องของพลังงานเขาสื่อสารกันนะคะ แต่ว่าทางบอดี้เนี้ยบอดี้เนี้ยไม่รู้เรื่องเลย เข้าใจไหมคะพอมันยัง บอดี้นี้จะรู้เรื่อง จะรู้เรื่องเมื่อไหร่ ก็ต่อเมื่อแอดมาของเรา มีการแอคทีเวตพวกเบรนเซลอะไรต่าง ๆ ให้บอดี้เนี้ยสามารถที่จะรับเรื่องราว รู้เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ได้มากขึ้น ทีนี้ทำไมถึงบอกว่าทำไมหลายๆ ทำไมบางคนถึงเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยที่แบบไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมคะ เพราะจริง ๆ แล้วในเรื่องของพลังงานอะมันมีการ manifest มันมีเรื่องราวต่างๆ ที่มันเกิดขึ้น แล้วมันก็สำเร็จไปแล้วทางพลังงาน แล้วมันก็มาปรากฏให้เห็นทางโลกทางกายภาพ ทีนี้ถามว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเราเราเราไม่รู้ไง ว่าเราทำอะไรไปบ้างในอดีตของเรา แค่ในอดีตชาติของเราบนโลกนี้เรายังจำไม่ได้ใช่ไหมให้กลับไปย้อนไปกี่ดาวกี่โลกก่อนหน้านี้ ซึ่งมันเป็นไปได้ แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะคะ แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดนั้น ถามว่าณเวลาปัจจุบันนี้แล้วเราจะทำยังไงนะคะ ทีนี้ แต่ละคนแต่แต่ละคนก็คือจะสร้างโลกของตัวเองถูกไหมสร้างโลกนั่นคือเราจะมีความคิดเราจะมี manifest เรื่องราวของตัวเราเอง แล้วก็ อย่างแพรรี่ก็มี manifest เรื่องราวของแพรรี่ครอบครัวลูกของแพรรี่ก็จะคิดเรื่องราวสร้างโลกของเขาใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีโลกของตัวเองจะมีการ manifest เรื่องราวของตัวเอง แน่นอนว่าการ manifest ของแต่ละคนอ่ะมันจะมีผลกับตัวทุกคนอ่ะมันจะมีผลถึงกันหมด เพราะว่าทุกอย่างมันคือพลังงานเหมือนกันหมดถูกไหมคะ ทีนี้พอคนคนหนึ่ง manifest หรือหลายๆคน manifest เนี่ยนะคะ มันพลังงานของคนเนี้ยก็คือจะมาส่งถึงอีกคนหนึ่ง จะหรือจะส่งถึงอีกหลายหลายคนก็ได้ อันนี้แพทที่พูดถึงทางพลังงานนะ พูดถึงทางแอดมานะ อย่างเช่น A เนี่ย A manifest อะไรขึ้นมาเกี่ยวกับ B B เนี่ยนะคะก็คือว่าไปรับไปรับเรื่องราวที่ manifest ของ B เข้ามาเนี่ยของ A เข้ามาเนี่ยนะคะ ปุ๊บ B เนี่ยไป manifest ต่อว่าเฮ้ย A เขา manifest ถึงเราแบบนี้ แล้วบีไปรับอาการนี้มาต่อ ก็คือ B ก็คือจะไปคิดต่อจาก A มันก็คือทำให้มีการผูกกันระหว่าง A กับ B ที่แพรรี่บอกเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะ ที่บอกว่าวิธีการที่เราสามารถจะหยุดกรรมอะไรต่างๆ ได้ ก็คือว่าประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราเนี่ยนะคะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรทั้งหลายเนี่ย เมื่อเราไปเห็นไปสัมผัสอะไรมาเนี่ยนะคะ ก่อนที่เราจะไปคิดต่อ ก่อนที่เราจะเกิดอารมณ์ ก่อนที่เราจะเกิด คือพอเราเห็นปุ๊บเรารู้สึกปุ๊บเราอย่าไป เราอย่าเพิ่งไปผูกตัวเราเองกับเหตุการณ์นั้นๆ ก่อนที่เราจะคิดต่อก่อนที่เราจะสร้างเรื่องราวต่อจากนั้นน่ะช่วงโมเมนต์นั้นน่ะนะคะคือแพรี่พูดเหมือนกันมันมีโมเมนต์มันมีช่องว่างแต่จริงๆแล้วในทางพลังงานน่ะมันเร็วมากมันฟึบเดียวเห็นปุ๊บคิดปั๊บเลยนะคะ เห็นปุ๊บจับปั๊บเลยอะไรประมาณแบบนั้น อันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของเราทางพลังงาน แต่พอเรามาสู่เส้นทางของการตื่นรู้ว่า เราจะต้องหาจังหวะเบรกให้ตัวเราเองหน่อยนะคะว่าเฮ้ย เบรกก่อนเบรกก่อนอย่าเพิ่งไปสร้างอะไร ก่อนที่จะ manifest อะไรให้หยุดก่อนนะคะ ทีนี้ประสาทสัมผัสต่างๆนะพอเห็นพอเห็นเรื่องพอเห็นประสาทเห็นการทำงานของประสาทสัมผัสแล้วนะคะก่อนที่เราจะ manifest อย่างที่แพลรี่เคยเล่าเรื่องขอทานให้ฟังว่าเห็นขอทานแล้วรู้สึกสงสารอยากช่วยเหลือ วันนั้นทั้งวันเดินไปกี่ที่กี่ที่เห็นขอทานนั่งทุก เหมือนกับเห็นนั่งทุกเสาไฟฟ้าเลยนะคะ ซึ่งอันนั้นเกิดจากการที่เรา manifest แล้วเราไปคิดต่อว่าเราจะอะไรยังไง พอ manifest ปุ๊บเรื่องราวต่างๆ มันก็จะเกิดขึ้นให้เราแบบนั้น มันมีการสำเร็จทางพลังงานก่อนนะแต่ว่าไอการสำเร็จทางพลังงานเราจะไม่สามารถไปเห็นหรือมันได้ เพราะว่าตอนนี้คือเรามันเกิดว่าเราเพิ่งก้าวเดินมาสู่เส้นทางของการเรียนรู้ใช่ไหมแต่พอเรารู้เราเก่งมากๆขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถจะไปควบคุมทางพลังงานนั้นได้ ก่อนที่จะมาปรากฏทางโลกทางฟิสิกส์ตรงนี้ได้ ทีนี้เราจะหยุดทางพลังงานตรงนั้นอะเราจะหยุดยังไงแพลลี่ก็เลยบอกได้แต่ว่า เราจะต้องใช้ในเรื่องของการ manifest เนี่ยมาช่วยนะคะในการที่จะ ให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ให้เราสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนได้ยังไงนะคะ อย่างที่แพรรี่บอกว่าในโลกทางพลังงาน คือแต่ละคนจะมีความคิด คือทุกคนนะคิดตลอดเวลาใช่ไหมแล้ว เราอยู่ในโลกของเราเนี่ยโลกเราที่จะเป็นพลังงานลบกันอยู่มีแต่การส่งออกพลังงานลบเนี่ยมันก็คือเราก็จะไปสร้างแต่โลกลบๆตลอดเวลา อย่างที่บอกว่า อย่าง A B C D อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะพอ A คิดอะไรขึ้นมา A คิดถึง B เนี่ยนะคะ B ไปจับอารมณ์มัน A ส่งพลังงานถึง B เรียบร้อยแล้ว ถ้า B ไม่รับพลังงานนี้ต่อพลังงานนั้น B ก็คือจะไม่สร้างโลกของ จะไม่สร้างโลกของ B ที่เกี่ยวกับ A ถูกไหมฮะนี่คือการหยุดนี่คือการหยุดการ manifest ของ A ไม่ให้มีผลกระทบมาถึงของดีตรงนี้พอจะเข้าใจไหมคะ ทีนี้ถามว่าเอ้ย แล้ว B เนี่ยจะหยุดพลังงานของ A ได้ยังไง คือถามว่าตอน A ส่งพลังงานมาถึง B B รู้ไหม B รู้ค่ะ ในเรื่องของพลังงานไวอยู่แล้ว ไวมากกว่าทางกายภาพหรอมาก B รู้อยู่แล้ว A มีการส่งพลังงานมาถึง B แต่ว่า B ทำยังไงจะหยุดพลังงานของ A อันนี้พูดถึงพลังงานลบนะ ถ้าบวกก็รับมาเถอะไม่เป็นไรนะคะ แต่อันนี้คือพูดให้ฟังนะเปรียบเทียบให้ฟัง ทีนี้พอมาการที่ B จะไม่รับพลังงานของ A นะนั่นหมายความว่า B จะต้อง manifest manifest พลังงานบวกตลอดเวลา ฉันไม่รับไม่รับ ส่งอะไรมาฉันไม่รับ ก็คือมันเหมือนกับว่าเราอยู่เราอยู่ในโลกของเราที่เป็นสวรรค์อย่างเดียวนึกออกไหมคะเราจะคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นบวกอย่างเดียว เราจะคิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการอย่างเดียว อันนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ช่วย protect เราจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้ พลังงานของคนอื่นมากระทบถึงเราแล้วเราสร้างพลังงานของเรากลับไปยังเขา นี่คือเป็นการหยุดพลังงานกรรม ในในขั้นในมันในขั้นต้นที่เราสามารถจะฝึกนะคะแล้วทำได้ แต่ว่าเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าการ manifest คืออะไร การ manifest ก็คือการปราชันาคือการคิดแล้วก็คือการสร้างในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะ ลองเข้าไปแอดนะคะในใน manifestation with Perry นะคะ จะได้เข้าใจเรื่องของการ manifest เนี่ยนะคะว่าเราต้อง manifest ยังไง เราต้องร่วมกันสร้างสรรค์ยังไงเพื่อที่จะ ได้ในสิ่งที่ต้องการจำไว้อย่างเดียวว่าเราจะต้องคิดแต่ในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะ ประเด็นคือพอเรามาอยู่ในโลกนี้พอเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็จะคิดถึงแต่ปัญหาและอุปสรรคนั้น เราก็จะสร้างปัญหาและอุปสรรคนั้นนะให้กับชีวิตของเราเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้วิธีการเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะสร้างโลกที่เป็นบวกห่อหุ้มตัวเราไว้ตลอดเวลา คือให้คิดแต่สิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เราต้องการก็คือเป็นสิ่งที่บวกเท่านั้นนะถ้าเราคิดแต่สิ่งเราต้องการที่เป็นลบเราก็จะอยู่ในโลกลบๆอย่างนั้นนะซึ่งมันไม่มีประโยชน์อันใดเลยถูกไหมฮะเราก็จะติด เราก็จะทรัพติดกับดักอยู่อย่างนี้ ฉะนั้นแล้วให้คิดถึงสิ่งที่บวกตลอดเวลา ทีนี้สิ่งตรงนี้ที่แพรรี่เนี่ยจะเอามาพูดต่อ จะมาขยายให้ฟังก็คือว่า พอเรามาสู่ในเรื่องของการตื่นรู้นะคะ เราก็จะบอกว่าในเรื่องของพลังงานเนี่ยแอดมาแอดมาเราไปเจอคนข้างนอกเราไม่รู้หรอกว่า เราเคยทำอะไรกับใครเอาไว้มากมายหรือเปล่า ถูกไหมคะพลังงานกับพลังงาน อย่างสิ่งที่เราเคยทำไว้อะในในในอย่างแพรี่ที่ทำไว้ในดาวก่อนหน้านี้นะคะพอเรามาอยู่กับคนรอบๆข้างของเราเนี่ยนะคะ ทางฟิสิกอลบอดี้อ่ะเราไม่รู้จักกันเลย เราไม่รู้จักกันเลยว่าใครเป็นใครแต่ทางแอดมากกับแอดมากเฮ้ยมันจำกันได้ว่าไอ้นี่เคยทำเราโอ้ยนี่มีการส่งพลังงานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำไมใครบางคนเวลาเราเจอคนนี้เราแบบเราถูกใจเราชอบเขาจังทำไมใครบางคนเราเจอขึ้นมา ไม่ชอบเลยไอ้นี่ไม่ชอบเลย คือเห็นหน้าก็ไม่ถูกใจแล้วเห็นแล้วก็ไม่ไม่ อะไรนะเหม็นขี้หน้าแล้วอะไรประมาณแบบเนี้ย อารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นทางพลังงานเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้แพทย์ได้ถึงบอกว่า ให้ระมัดระวังในความคิดเราให้ดี ถึงแม้ว่าเราจะมีเราจะมีเจ้ากรรมนายเวงแต่เราจะไม่ไปผูกกับเขาต่อ นั่นก็คือหมายความว่าอะไรคะเราจะฝึกในการ manifest โลกของเราเนี่ยนะคะให้ให้เป็นบวกตลอดเวลา ทีนี้พอเนื่องพอมันมาสู่ในการตื่นรู้อะเราก็ มันจะมีการเซนซิทีฟของพลังงานอะอย่างแพรรี่ก็คือเจอมันหนักเลยนะคะ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่หายไปเนี่ย มันมีการเรียนรู้หนักมากๆนี่แทบสุดเลยเหมือนกันนะคะ ก็คือว่า พอเราออกไปอพอเราออกไปสู่โลกภายนอกข้างละข้างนอกเนี่ยนะคะ เราก็จะไปเหมือนกับรับรู้พลังงานของคนอื่นนะคะ ที่มันมีความอะไรกันมาเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่า คือในบอดี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราไม่รู้จักใครเลยใช่ไหมเราไปที่ที่เราไม่รู้จักใครเลย แต่วันนั้นนะรู้สึกว่าเราสุดเลยนะคะ เป็นเพราะว่าแอดมากับแอดมาเนี่ยรู้จักกันรู้กันแล้วทำอะไรกันแล้วก็มีการส่งพลังงานถึงกันนึกออกไหมคะมันก็เลยมา manifest มันก็เลยมาปรากฏทาง physical body อันนี้พอจะเข้าใจไหมที่แพรลี่ถึงบอกว่าคนที่มางานมิ팅หรือในรายการที่แพรลี่ก็เคยบอกนะคะเวลาเราเสพข่าวหรือเสพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นเสพข่าวที่เป็นลบอะไรต่างๆ พลังงานมันมาถึงเราเร็วมาก เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ ทีนี้แพรรี่เน้นแบบนี้พูดแบบนี้เนี่ยก็คือว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นและสำเร็จขึ้นทางพลังงานก่อนที่จะมาปรากฏทางกายภาพนี้นะคะ แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่า ให้เรา manifest ไว้เสมอนะคะ ในสิ่งที่เราต้องการ แล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ เรารู้สึกว่าเราไม่สะดวกไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะให้เราหยุดโมเมนต์การคิดตรงนั้นไว้ก่อน แล้วก็ให้เรา surrender surrender ก็คือว่าให้เหมือนกับยอมยอมให้พลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยนะคะ เข้ามาเคลียร์พลังงานต่างๆนะให้ตัวเราด้วยการเราส่งฮิวออกไปเนี่ยนะคะจนกว่าอาการต่างๆ หรือความรู้สึกต่างๆของเราเนี่ยที่เรามีอาการความรู้สึกต่างๆเนี่ยให้มันหยุดนะคะ ให้ทุกคนลองเอาไปทำดูนะคะ อันนี้แพรลี่ก็แพรลี่แพรลี่ก็รู้ว่าแพรลี่อธิบายได้แต่ผิวๆนะคะ แต่ว่าทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ตรงนะคะ ว่าพอมันพอมันรู้ลึกๆ รู้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะ แล้วเราก็คือจะเข้าใจมากขึ้น สรุปให้ฟังก็คือว่าทุกอย่าง มันเกิดขึ้นที่ระดับพลังงานก่อนนะคะ อย่างกรรมเนี่ย มันก็เกิดขึ้นที่ระดับพลังงานก่อน ว่าเราไปทำอะไรกันไว้มันมีการประทะกันทางพลังงานก่อน ทีนี้กว่ามันจะมาปรากฏทางฟิสิกอลเนี่ย มันมันจะช้าจะเร็วกว่าที่เราจะรู้ตัวเนี่ยจะช้าจะเร็วแต่ละคนก็คืออยู่ที่เรื่องของระดับพลังงานของแต่ละคนว่ามันจะจับสัญญาณกันได้เมื่อไหร่นะคะ ถ้าจับได้เร็วเราก็รู้ตัวได้เร็ว ถ้าจับจับได้ช้าก็เราก็ปล่อยให้มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ื่อเราจับสัญญาณได้พอเราพอเราชำนาญมากขึ้นเราฝึก manifest ในสิ่งที่เป็นบวกมากขึ้นพอเราจับสัญญาณได้เร็วขึ้น เราจะไปหยุดอาการ เราจะไปหยุด เรื่องราวจะหยุดพลังงานตรงนั้นนะได้เร็วขึ้นนะคะ ก็คือเหมือนกับว่าเราจะไปหยุดกรรมของเราได้เร็วขึ้น แล้วเราก็คือจะไปช่วยตัวเราเองให้ได้มีประสบการณ์ของการตื่นรู้ได้เร็วขึ้นเช่นกันนะคะ ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าลองฟังหลายๆรอบนะคะ แต่คิดว่าน่าจะพอเข้าใจนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงนะคะ ก็คือว่า ให้เขียนมาที่ใต้วิดีโอนี้เช่นเคยนะคะ ไว้คราวหน้าก็คือแพรรี่จะมาตอบวิดีโอนี้ให้นะคะแต่ว่าเรื่องของการตื่นรู้มันไม่ได้ตื่นรู้แค่แบบว่าครั้งเดียวสำเร็จนะคะมันก็คือจะต้องมีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มันก็มีการเรียนรู้ลึกมากขึ้นไปเรื่อยๆประสบการณ์ก็หนักมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดเรื่อยๆเลยค่ะที่สุดของที่สุดแพรรี่ก็บอกได้คำเดียวนะคะ แต่ว่าอันนี้คือเส้นทางของการตื่นรู้นะ ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากกลับบ้านอยากรู้จัก จักตัวตนที่แท้จริงแพรรี่ก็คือขอคอนเฟิร์มว่าในเส้นทางนี้แหละค่ะทุกคนจะได้กลับบ้านแล้วแพรรี่ก็จะบอกว่าในเส้นทางนี้แหละค่ะที่ทุกคนจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นใครทำอะไรอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ สำหรับการติดตามนะอ๋อ ช่วยเขียนใต้วิดีโอนี้ด้วยนะ ว่าฟังแพรรี่เข้าใจหรือเปล่านะคะวิดีโอนี้ก็คือแพรรี่ก็คิดอยู่นานว่าคือจะอธิบายยังไง แต่ก็ความรู้สึกเ่ยมันอธิบายมันไม่ได้เหมือนอย่างที่เราต้องการจริงๆ มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้น แต่ไม่รู้ว่าจะพูดอธิบายยังไงเหมือนกันนะคะ เอาเป็นว่าถ้ามีคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ ก็คือว่าเขียนก็มาใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะคะ วันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ ถ้าถ้าไม่ต้องเรียนหนักมาก ก็จะมาคุยให้ฟังเรื่อยๆนะคะประสบการณ์มาแชร์ ประสบการณ์ต่างๆ ให้ฟังเรื่อย ๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อจะพาทุกคนกลับบ้านนั่นเองนะคะอย่าลืมช่วยกัน manifest นะคะเพื่อมีกะเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา ทุกอย่างคือมายานะคะบอดี้นี้อ๋ออีกสิ่งหนึ่งที่แพรรี่อยากจะฝากไว้ทุกคนก็คือว่า ขอให้ตัวเองเตือนเสมอว่าตัวเองเตือนตัวเองเสมอว่าบอดี้นี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะตัวตนที่แท้จริงของเราคือแอดมา ไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นทางกายของเรานะคะ ขอให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา แต่เป็นแอดมา แล้วก็เราไปสามารถจะแก้ไขได้ทางพลังงานนะคะ โดยการใช้พลังงานเสียงฮิวแสงเรในเสียงฮิวของพระผู้สร้างเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนแปลง บอดี้ของเรา ร่างกายของเรา นะคะ อันนี้แพรรี่ ฝาก ไว้นะ ลองไปคิดนะคะ ถ้าเกิดใครเข้าใจก็คือแคชตรงนี้เราไปทำต่อได้เลยนะคะ พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ ถ้าเกิดว่าเห็นว่าวิดีโอของแพรรี่มีประโยชน์ ฝากกดแชร์ กดไลค์ แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ